ครับสวัสดีครับไม่มีเท่านี้แอบออนนืนอันน้ำเสนอทุกคน คือส่วนนี้นะครับเกมไม้ครับนั้นอ่าโดยนั้นนี้แอดออนนึงนะครับที่เขายันใส่งานแต่นั่นสิวันนี้ ตามมีติจำพวดีเอ็นนี้เธอแล้วซึ่งแอดออนนี่เป็นแอดออนสวรรค์ นู่นนี่เขาได้เห็นว่าแจกแอดออนนู่นนี่เขานะรีวิวโดยขันคุณขันคุณขอลินนี่ครับเขาว่าให้คือเขาว่ารีวิวสื่อเขาเขาว่าได้มาเห็ดรีวิวอ่าลินอย่างนั้น่อคือเขามาเอามาอาบัห้ทุกคนเบิ่นก่อนเพราะว่าคลิปนี้มันแนงคลิปแจกครับ อันนี้ก็สิเป็นคลิปรีวิวซื่อคำให้ต้องการอยากได้แอดออนนี่ก็เขียนว่าแอดออนสวรรค์นะหรือต้อนไปหาอันเสียนั่นเป็นแอดออนสวรรค์นะครับแต่ถ้าเกิดอาคารแนนรูปรูปมูนี่นี่เดี๋ยวแปดเออยแนแนรูปมูนี่นี่กับรูปกับ รูปขันน้อแนวรูปจันซี ถือว่าคุณเห็นตัวใดต้องให้รีซอฟแผนนี่ต้อนเป็นรูปไม่แดดหันขึ้นแดดนี่เนื้อแอดออนกับต้อนเต็มรูป ต้มไหมจันซีครับ ซึ่งดีที่การเล่นห้องกับกดเพไปเลย ห้องกับรอ มือนี่คือเขาย่ำนะครับมือนี่ เฮามาเปลเหล็กไฮเบิร์นสื่อถึงว่ารีวิวโดยสีว่าใดล้นลิ่นเลยว่าในยังดอกข้านนะขันยาดขันยาดได้แอดออนนี่แต่เบิร์นสองคนอื่น ครับตัวว่าซอนนี่เอาไว้เขาสีรีวิวสื่อเขาสีจะได้รีอาเล่นเขาเอื้องไว้ยังก่อน้วได้ไซลินละเขาวัดซองเขาเหมือนตัวเดนซอนรีวิวนะ อันนี้ก็ถือว่าเขาสีมาแนะนำแอดออนนี่เล็งไฮเบิร์นเล็งไฮเบิร์นแอดออนครับเขาสีมาเล็กพอนทุกคนคอนจะเขาเล่นแล้วล่ะ ให้อยากได้โหลดอะคลิปอื่นคือคลิปนี้คือเขาสีให้ปั้นคือซ้นนี่ว่าให้โหลดใหเบิลซื้อคือเขาสีเล็งแอดออนนี่พ่อกับท่านทุกฝนสมนะครับ ว่าเออ มันมีแอดออนดีอยู่ แต่ย่ำอีกขั้นเขาเลยใส่ลินแต่เขาเล่น เป็นคอนเทนต์สนุกคอนเทนต์นี่นิะว่าเพิ่มมิติในเกมใหม่ครับอิฟนะครับ โดยวิธีการเอาแอดออนหรือเอาสวรรค์มาง่ายๆ กดนันนี่ก่อน ซึ่งเขาสีเฮีดไหเวิ์นแต่อันเสียนจะสีเดี๋ยวทุกคนได้ยินบ่ น้องแมงครับ อันนี้น้องน้องแนนค้างว่าคือเต้นเต้นเสียงจะสี่คือมันเป็นเกมเอาจากเกมซอมบี้นั่นเนี่ยแบบคือสู่กับซอมบี้ครับโอเคเขากดเข้าวันนี้แล้วเขาก็กดทับสัมสัมพันธ์สั้นสัมพันธ์สั้นสัมสั้น เออกดจากนั่งอัน เขาสีเลือดเขาอ่าเขาเรียกสโตน ไอแลนด์ เต็นหินจังสิคือเขาสีเอา อันที่เนินก้อนครับ เอนเดอร์อย่างเงี้ยนี่ละอ่านอังกฤษว่าเขาเอาอันนี้ก่อนจึงอยู่ไอเอ็นดีคนขับเนินนี้เขามาเล่มพ้องกันเลยครับ เขาด้ยยก่ามนนครับ จะได้ล้นลิ้นครับ เพราะเพราะว่าอันนี้นั่นเหล็กให้เบิร์นซื้อ ซึ่งอ่านี่นั่นสีเะเขคเขียนว่าเกียดซื้อคิดเราสิเราต้องบอกหรอกคือคนหูอยู่ตัวเขาบอกแล้วว่าซื้อคิดนี่เขาเขาบอกนะครับ แต่ว่ากะแต่ว่าซื้อซีรีส์นี่ซื้อว่าซีรีส์เพิ่มมิติอ่ะ เอ้ยบอกดีกว่าเขาสิตั้งซื้อว่าเพิ่มมิติ ในเกมใหม่ครับ อ่าเป็นการเพิ่มมิติ โอเค แล้วว่าอย่างนั้นดนี่ อันนี้เป็นขอคอนเอเทอร์สีเฮาเศษมา นี่ดินกับปนานี่ล่ะครับ อันนี้ เดี๋ยวเขาดีไป เรื่อยๆ วันนี้น่าจะเต้นซ้ายลื่น อ้ยวัดดี เอ้ยอันนี้ เต็นซ้ายลื่น อันนี้ เต็นซ้ายลื่นครับเดี๋ยวนี้เต็นซ้ายลื่น ซ้ายลื่นวันนี้ คือไม่คอมไผเคยเล่นมอดนี่ในคอมคนสิหูดีาะอันนี้ต้องเต็นลื่นนี่สิคนกิน ตัวนี้แค่นี้ครับ นั่นนี้หลายอยู่เอาล่ะเขาว่า ต่อไปเยอฮานก็ต่อไปกสิเป็นท่าอันเคคือเก่ากับท่าสัมสั้นคือเก่าจากนั่นนี่ฮะอ่าอันที่สองครับวังนั่นสิมีวังก่อนนั่นนี่คือเขาก็จำไม่ได้ อาจจะมีวังก่อนก็ได้คอนเอเธอร์นะคอนสวรรค์โอเคจุบดี นี่เป็นมังก่อนเอเธอร์เอนเดอร์ เออปนั้นก่อนซึ่งเดือนเขาตีนั่นสี่ร้อยเลี้ยงกับสินี้อย่างสัตยาเนี่ยเขาไม่มาหูนั่นเป็นใครหรืออย่างกูบอกหูใครบอกใครหูบอกเนี่ยเด้อเอาล่ะวันกินหัวนี้สีนี้ไผ่บอกว่าได้อันต่อไปอันที่สามโอเคคือเกาทัดเอากับอันที่สาม เออไอแลนด์คือ อืมไอแลนด์ไอแลนด์โอ้ยเครียดจมขออภัยเรื่องขั้นยาครับคนมาอยู่ อันนี้ เออ อันอันแรกนี่นั่นสี่กอเนี่ยก็การเต้นนี่นะครับ นั่นสี่เพื่อนกอดมากกอเดียว ดิน ดินนี่เสียงจนสี่ันเป็นเสียงของเกม ยอมเขากับสินะบัตรกับสินี้สอนโตอะไรนเนี่ยกับสินี้สอนโตกับสินี้สอนโตปนานี่้องมาเบิร์นก่อนนี่โตอย่างเสนียให้เดียวกันมั้งดิให้เดียวกันดิใค้เดียวกันสิมันคนละใครเต๋ ดันดับแรกเป็นมังกรอ๋ออันนี้ต้องโตสอนโตหนึ่โตอย่างครับ คือมันก็โตอย่างกับว่าหูไทยไทยหูคำนี่หมดเลยอืมห้องหออันที่ใดแล้วะอันที่มังกรอันที่สามโอเคเข้ามาต่ออันที่หาก่อนอันที่หาครับก็เก้าละครับก็ ย่ำครับไฟไฟหยาดเล่นแต่เบิ้ลซ่องอื่นครับซ่อนนี่ได้เกียดแค่เอามาให้ทุกคนเบิ้ลซื้อเอาให้ทุกคนเบิ้ลซื้อว่า นั่นนี่แอดออนนี่นะ คือเดี๋ยวน่งกาสีดีคนอยู่แต่ว่ามอเ็นสีว่าลู่หนาปอดต้องเป็นจังซี่เด็ด ฟอนเกียนเอเธอร์นี่นั่นนี่หลายรูปแบบหรือคุ้นคันนั่นสีนี้อิดแอดออนนุนเต็มนิตีนั่นสิเป็นมิตีแดดว่านี่คือเขาก็อธิบายว่าถือก็กล้าเข้าไปแล้วย่านขอนดีอย่าคือทุกคนครับแอดออนนี่ คันทุกคนเสิร์ชแล้วเอ้ย อีกครับ นั่นคือบอเป็นจันสี่คือคุณต่อเมอนให้ดี ว่า เออควอนเยนเอเธอร์นี่นั่นสิ่งนี้อันสำเร็จรูปของปราสาท กัดวานคลิปเต็มมอดนะครับ แต่นี่เตือนเลย ว่านี่วันแนมมอดต้องเบิ้งให้ดี อันแอดออนเัื่อสิทธิ์นี้เต็มรูปโปรดอยู่ แต่อันที่เขามารีวิวขันคุณอย่าได้แอดออนนี่นะครับคุณนี่ต้องเบิ้ลให้ดีก่อนต้นแนงเขียวเส้นมอดดีไพสีหูแล้วก็รถเต็งยันแต่คนสีกรนนั้นสีเขียน ต้องให้น้งเป็นรูดล่างแบบนี้ครคังอยากได้ ก็ไปหาเอาเองใน YouTube แล้วก็หารูปแบบนี้ก่อนหารูปแบบนี้เลย ต้องหารูปแบบนี้เสียไปต้องหารูปแบบนี้เลยครับ คือเขาได้แจกเขาไม่ได้แจกอ่าขันอยากเอากัดไปส่องอื่น คือเขาก็จะได้แกนเรือนไซลินยันแบบคลิปนี้อาจจะนี่คิดหนาครับขันคิดหนาเขาสันขันคิดหนาขันนี้โอกาสเกียดหรือขันเขาได้ลินม้านี่เดี๋ยว่อนอีกทีแต่อันนี้มาเหตุสอเออเป็นคอนเทนต์น้องกันนี่เป็นคอนเทนต์โอเค เขาเอาซะนี่แหละครับเขาสิว่าเอาเหมือนเป็นไฟขันอยากได้ไตโหลดอันไตหาซังอื่นโดยดมาเองขันอยากงูครับทอดซอนนี่ตอนนี้แกะเขาเขาเห็นติงคอนเทนต์เอาละครับ คลิปนี้นี้เที่ยนเท่านี้แหละครับ อย่าลืมกดติดตามเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อากาศกดกระดินนะแก้นเตือนข้าวสารใหม่ๆจากซอนเฮาด้วย แต่เอาก็หนูหูซื้อล่ะเอาตามมัวเอาอามว่หอดเอาละกับย่าลื่นติดตามให้ซอนเฮาด้วย แล้วก็ ติดตาม เออนั่นแหละ ติดตามซอนเฮาด้วยนะครับคลิปที่แล้วเขาได้นี่การแจกคลิปนอนเฮาไปแล้วครับแต่คลิปนี้กับย่าลื่นกดติดตามเฮาด้วยสำหรับมื้อนี้ไปแล้วครับ นี่นี่นะเหตุคอนเทนต์ นะครับ สวัสดีครับ